หัวข้อต่อมานะครับเราก็มาดูในเรื่องของการคัดลอกสไลด์อันนี้ก็ ถือว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างใช้บ่อย เช่นกันนะครับเพราะเนื่องจากว่าสไลด์ของเราในแต่ละสไลด์เนี่ยเราไม่สามารถใส่เนื้อหาลงไปได้ทั้งหมด เพราะงั้นเราสามารถจะทำการคัดลอกสไลด์ของเรา แล้วก็ทำการสร้างเนื้อหา เข้ามาในสไลด์ต่อไปได้นะครับ อันนี้ข้อดีก็คือเราไม่ต้องอามาพิมพ์สไลด์เดิมหรือข้อความเดิมหลาย ๆ ครั้งนะครับ ก็ช่วยลดระยะเวลาในการสร้าง ชิ้นงานของเรานะครับ ก็สำหรับวิธีการคัดลอกสไลด์นะครับก็ เช่นกันนะครับ ก็สามารถทำได้ 2 แบบเหมือนกัน ก็คือจากแท็บเมนูด้านบนแล้วก็จากทำแนลด้าน ซ้ายมือ มาดูวิธีแรกนะครับ ก็คลิกสไลด์ จากนั้นเลือก Copy ตรงนี้สังเกตดูนะครับ ตรง Pop up มันจะแสดงขึ้นมา เราสามารถที่จะกดคีย์ลัด Ctrl บวก C ได้เลยนะครับ ก็คลิกก็จะเป็นการ Copy เอาไว้ จากนั้นก็เลือกตำแหน่งที่เราต้องการจะวาง เสร็จแล้วก็กดปุ่ม Paste ตรงนี้เพื่อทำการวาง หรือว่ากด Ctrl V สไลด์ที่6ก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกับสไลด์ที่ 5 ที่เราคัดลอกมาตะกี้ มาดูวิธีที่สองนะครับ อืม ก็ ถ้าเกิดต้องการคัดลอกตัวนี้ก็ให้คลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับ ที่สไลด์ที่เราต้องการคัดลอก จากนั้นก็คลิกเลือกคำสั่ง copy เช่นกัน อ่า แล้วก็ไปคลิกตำแหน่งที่เราต้องการ อ่าสมมติจะแทรกระหว่าง 2 กับ 3 ก็คลิก เมาส์ปุ่มขวาเช่นกัน จากนั้นก็กด ตัววางตรงนี้อันนี้ ก็เป็นการคัดลอกแล้วก็ไปวางยังตำแหน่งต้องการที่เราต้องการอ่ะทีนี้อีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็เป็นการคัดลอกเหมือนกัน แต่ว่าสามารถจะคัดลอกโดยสไลด์ที่เราทำการคัดลอกเนี่ยจะไปแทรกต่อท้าย สไลด์ที่เราคัดลอกโดยการใช้ คำสั่ง duplicate นะครับ อันนี้ข้อดีก็คือสามารถกดครั้งเดียวสไลด์ที่เราคัดลอกก็จะคัดลอกให้เราเลย ไม่ต้องใช้ควบคู่กับตัว เพจหรือว่าตัววางนะครับ ก็วิธีการก็เหมือนกันนะครับ ก็คลิกที่สไลด์ จากนั้นคลิกตรงปุ่ม copy ตรงนี้เลือก duplicate สังเกตนะครับก็สไลด์ต่อท้ายให้เลย ตรงทัมเนลตรงนี้ก็เช่นกันก็คลิกขวาเลือก duplicate เห็นไหมครับ ก็คือสไลด์ จะมาต่อท้ายให้เราโดยอัตโนมัติอ่านี่ก็ค่อนข้างที่จะรวดเร็วเหมือนกัน